แต่เริ่มเลยทองแดงหูยคูณสิบอืมหูยครับตรงนี้สองหมื่นเต็มๆครับเงินรางวัลซุปเปอร์ไปกันสองหมื่นบาทนะแบบนี้นะ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 จะเป็นหนึ่งบาทนะเบ็ดสูงสุดจะเป็นสี่พันนะโอ้ยเบ็ดสูงอย่างนกัะเนี่ย ขออนุญาตเริ่มต้นที่เบ็ดสิบบาทนะครับสามสิบหมุน ไป ผมยังไม่เปิดเทอร์โบนะ เดี๋ยวลองลองลองดูตารางไปก่อนนะ โดดเต็มเต็มนักเทียนอ่ะโอ้ย อย่างนี้ เต็มเต็มอยู่นะ หนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้ไปเฮ้ย เอาเรื่องเลยนะ เฮ้ยอ่าทำไมเงียบซะแล้วอ่ะ มาแล้ว มาแล้ว รงนี้สิบห้านะเมื่อกี้สิบห้าาทะอืมส้ม ไม่ลงไม่โดดให้กันบ้างเลยอ่ะเบ็ดสิบบาทไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยหดอกนี้เต็มครับโอ้โหหกสิบหกบาทโอ้โหดอกนี้ หนึ่งร้อยบาทครับเมื่อกี้หตรงนี้ยี่สิบบาทนะหตรงนี้ซองแดงส่งมาห้าบาทก็เอาละับเว้ยหมดแล้วเหรอ ขออนุญาตไปที่เบ็ดยี่สิบนะครับเบ็ดยี่สิบขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะสักห้าสิบหมุนดีกว่าไป ไปยาวๆไปวัดกันยาวๆนะ สำหรับเกมวัวนะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะน่าอยู่นะน่าอยู่นะอุ้ยตรงนี้ โดดเถอะเฮ้ย เอาแล้วโอ้โหเต็มเต็มนะอือตรงนี้ เงินรางวัลก้อนโตห้าร้อยบาทนะเหล่านี้ โอ้โหเด็กยี่สิบเพิ่งมาละ เอาเรื่องโอ้โหตรงนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาหนึ่งพันบาทนะโอ้โหตรงนี้เต็มๆนะโอ้โหนี่ขนาดไม่โดดนะเนี่ย เอาได้อีกแล้วครับ เงินรางวัลก้อนโตสี่ร้อย ไปส้มตรงนี้ โดนเถอะโดนเถอะนั่นแหละโอ้โหเอาลงมาเลยหรือเปล่าคูณสิบคูณสิบยังนะยังนะเอาตรงนี้ยังไงลงมาหรือเปล่า ยังนะตรงนี้ยังนะโอ้ยไม่เอาส้มได้ไหมอ่ะอ่าไป ไปต่อ ไปต่อ อย่างนี้หนีอย่งนี้ สองร้อยนะเมื่อกี้โดดหืมโอ้ยเผื่อแป๊บเดียว ได้มาสองพันเกือบสองพันนะ โดดไปเลย นั่นแหละ ขอแต่งหนักๆ บ้างเถอะโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเลยแหละดอกนี้แหละ ลงมาเลย โอ้โหโอ้ยโอ้ยดอกนี้แม่เออถ้าลงมานี่แบบเต็มเต็มขอเต็มเต็มเลยดอกนี้โอ้ยนิดเดียวได้สองร้อยเมื่อกี้ หมดแล้วเหรอ ขออนุญาตไปที่เบ็ดห้าสิบเลยนะ จัดไปเลยนะครับห้าสิบหมุนครับ ไปสมมานั่นแหละโอ้ยเมื่อกี้เต็มเต็มอยู่นะเนี่ยกี้ถ้าโดดลงมาถ้าโดดมาแล้วแบบ ตัวแพงลงมาเต็มเต็มนี่ได้เลิกเลยนะ เพชรห้าสิบด้วย ถ้าลงมาเต็มๆแล้วรู้เรื่องเงียบแล้วเริ่มโดดขึ้นแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับเมื่อกี้ไปยาวๆไปยาวๆ โดดฮะโดดโดด โดดแล้วก็ช่วยแตกให้มันหนักๆ โอ้ยอย่างนี้ไม่โดดก็กินเต็มครับ 650 ครับโอ้โห มันเต็มครับตัวนี้ หมดอีกแล้วอ่ะ ขออนุญาตไปที่เบ็ด หนึ่งร้อยเลยนะครับ เอาอีกห้าสิบหมดเหมือนเดิมครับ เปิดเทอร์โบเลยนะ ไป ไม่โดดเลยวัววัวให้เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งอยู่ไม่โดดสักทีอะไรวะน่ะโดดเถอะโดดสักทีเถอะโอ้เบ็ดเบ็ดหนึ่งร้อยถ้าโดดมาเนี่ยโอ้โหลั่นเลยบอกเลยโอ้โหเหล่านี้ เต็มเต็มอยู่นะเหล่านี้เหล่านี้เต็มเต็มอยู่นะอืมโดดแล้วครับ โดดแล้วเรียบร้อยเบ็ดหนึ่งร้อยด้วยยังไง ลงมาเลยหรือเปล่าจบเลยหรือเปล่าอืมอย่างนะ เฮ้ย โอ้ยลงมาอีกแล้ว ตัวแพงซะด้วย ไม่เอาอ่ะ อันนี้ไม่เอานะอันนี้ โอ้โห เงินรางวัลก้อนโตสองพันสองร้อยนะโห เมื่อกี้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตามหาต่อครับ ตามหาตัวแพงต่อนะ หมดอีกแล้ว ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ดสองร้อยเลยนะ ผมอยากจะรู้ว่ามันจะโดดจังๆให้ผมหรือเปล่านะ โดดแล้วครับยังไง แต่เริ่มเลย อืมสองแดง โอ้โหคูณสิบอืมโอ้โหครับตรงนี้สองหมื่นเต็มครับเงินรางวัลซุปเปอร์ไมกะสองหมื่นบาทนะ ตรงนี้นะนี่ไป เนี่ยผมจะหมุนหมดเนี่ยสี่สิบกว่าหมุนเนี่ย พอเลยผมพอเลย โดดโดดโดดปิดท้ายสักทีนึงได้ไหมล่ะจะโดนขึ้นหมดเต้โดไปิดท้ายปิดท้ายสักทีนึงนะปิดท้ายสักทีนึงขอเซสวยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยสูบคืนแล้วโดดปิดท้ายสักทีเลยเป็นไรโดดปิดท้ายสักทีจะเป็นไรไป อืมแบบนี้จังๆเลยแบบนี้ โอ้โห โดนเถอะไม่โดดนะหุ้ย ตรงนี้สองพันอยู่นะโอ้ยผมอยากลองนี่แหล่อยากลองเบ็ด เบ็ดหนึ่งพันดูอ่ะ อยากลองเบ็ดหนึ่งพันดูนะ ขอสักสามสิบหมุนพอ วัดใจไปเลย เฮ้ย เฮ้ย เรื่องนี้ ลงมาเลยตัวนี้ก็ได้ ลงมาเลยมไม่ลงมานะ โอ้ตรงนี้ ทูนสิบโอ้ยตรงนี้เต็มเต็มนะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะหนึ่งแสนบาทนะโอ้โห ้ยรู้เรื่องแล้วอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้จังๆเลยนะโอ้โหซีดเลยอ่ะซีดเลยอ่ะรู้เรื่องปิดท้ายสักทีไหมล่ะ ปิดท้ายอีกสักทีไหมล่ะก็ได้เหมือนกันนะชอบหืมวิ หมดแล้วนะ โอ้โห ผม ผมพอดีกว่านะ ได้แล้วต้องเลิกนะ ผมพอใจแล้วนะโอ้โหวันนี้เป็นวันของผมจริงๆนะ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะ ผมต้องขอตัวไปก่อนนะ ก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ